เมื่อกล่าวถึงรูปแบบของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะคะ เราจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่สามารถเลือกใช้วิธีการค้นหา เปรียบเทียบข้อมูล และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของออนไลน์ช้อปปิ้งมากขึ้นนะคะ แน่นอนเลยค่ะ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อยู่ที่บ้านก็สามารถรอรับสินค้าได้เลยใช่ไหมคะ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากขั้นตอนของการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนไงล่ะคะ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ผู้ใช้ค้นหาและระบุตัวสินค้าหรือบริการที่ต้องการใช่ไหมคะ รวมทั้งยังสามารถที่จะเลือกและก็ต่อรองราคาได้ด้วย เมื่อทำการซื้อสินค้า หรือบริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของการชำระเงิน และวิธีการจัดส่งสินค้าได้อย่างหลากหลายด้วยใช่ไหมคะ จากนั้นก็รอการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมทั้งบางเว็บไซต์ยังมีบริการหลังขายที่ดีด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้นจึงทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำธุรกิจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซมีเอกลักษณ์และคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการค่ะ เรามาทำความรู้จักคุณลักษณะสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซด้วยกันนะคะ โดยเริ่มจากอันแรกก็คือ การมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง ด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเว็บที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกสถานที่และทุกเวลา าสามารถรองรับการเป็นตลาดออนไลน์ได้ไงล่ะคะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ทุกคนทุกแห่ง ถัดไปคือ คุณสมบัติในการเข้าถึงได้ในระดับโลก การซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีความสามารถในการเข้าถึงได้โดยไม่มีขีดจำกัด เป็นการซื้อขายข้ามเชื้อชาติ หรือข้ามขอบเขตของประเทศไปอย่างทั่วโลกได้เลยใช่ไหมคะถัดมาคือ ความเป็นมาตรฐานสากล เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซก็คืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากลรองรับ จึงทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไงล่ะคะ มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งผ่านระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบที่เป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ และอื่น ๆ ถูกนำมารวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ใช่ไหมคะ ลักษณะเชิงโต้ตอบ รูปแบบการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีความสามารถในการรองรับและสนับสนุนการโต้ตอบได้เป็นอย่างดีทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นค่ะ ถัดมาคือเรื่องความหนาแน่นของสารสนเทศ แน่นอนว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดต้นทุนในการสร้างจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมาก ดังนั้นจึงทำให้ได้สารสนเทศในปริมาณมากขึ้น รวมทั้งเป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้องมีความทันสมัย และทันกับความต้องการของผู้ใช้ ส่งผลให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยไงล่ะคะ สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการทำให้เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล เทคโนโลยีที่รองรับและสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซนะคะ มีความสามารถในการปรับแต่งและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของกลุ่มบุคคลได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่ได้รับความสนใจมากเลยในปัจจุบันนะคะ ทคโนโลยีทางสังคมนะคะ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียนอกจากจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหา เผยแพร่เนื้อหา แสดงความคิดเห็น หรือช่วยเหลือกันได้แล้ว ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Facebook Instagram หรือ Line นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูด และกระตุ้นการซื้อขาย สินค้าหรือบริการผ่านทาง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นอย่างดีนะคะ จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญหลายประการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กรธุรกิจและผู้ซื้อไงล่ะคะ ซึ่งสามารถสรุปข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจได้ดังนี้ค่ะ ประเด็นที่ 1 เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจเข้าถึงตลาด และลูกค้าได้ทั่วโลก สามารถทำการซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะ ประเด็นที่ 2 ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการธุรกิจ เพราะไม่จำเป็นจะต้องลงทุนหาทำเลดี ๆ ซึ่งระบบอีคอมเมิร์ซไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่เราสามารถเปิดธุรกิจที่ใดก็ได้ใช่ไหมคะ อันที่ 3 คือช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอสารสนเทศ และสินค้าหรือบริการ เพราะมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้นจึงทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อันที่ 4 เป็นเรื่องของการเพิ่มความถูกต้องของสารสนเทศ ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถปรับแต่งหน้าร้านหรือหน้าเว็บเพื่อดึงดูดใจลูกค้านะคะได้อย่างง่ายและตลอดเวลา จึงทำให้ลูกค้า ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ และประเด็นสุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า เพราะสามารถให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที เมื่อลูกค้าประสบปัญหาในทุกขั้นตอนของการซื้อสินค้าหรือบริการไงล่ะคะ จะเห็นได้ว่าข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจมีจุดเด่นหลายประการ แล้วข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ซื้อล่ะคะ มีอะไรบ้าง ข้อแรกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการใช่ไหมคะ เพราะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ ถัดมาก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ในราคาถูก เนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการร้านค้าต่ำค่ะ จึงทำให้ผู้ประกอบการบางราย สามารถตั้งราคาสินค้าให้ต่ำได้ทำให้เป็นการกระตุ้นความต้องการ ในการซื้อได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะ อันที่ 3 ก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไงล่ะคะ เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อสินค้า ทำให้ไม่ต้องประสบกับปัญหาหรือเสียเวลากับเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดไงล่ะคะ อันที่ 4 เป็นเรื่องของการประหยัดเวลาค่ะ เพราะการซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซแค่ใช้เวลา ไม่นานเพียงไม่กี่วินาทีนะคะ ก็สามารถซื้อสินค้าและบริการได้เลยใช่ไหมคะและอันที่ 5 ก็คือ มีทางเลือกในการซื้อสินค้า หรือบริการที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเราสามารถที่จะค้นหาเปรียบเทียบรายละเอียด รวมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ด้วยใช่ไหมคะ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ นักศึกษาได้ทราบถึงเอกลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญรวมไปถึงข้อดีต่างๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะ ในหัวข้อถัดไปเราจะไปศึกษาต่อกันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นอะไรบ้าง แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะ